นักท่องเที่ยวคนที่หนึ่งกล่าวชมว่า Bonne idée On y va แปลว่าความคิดที่ดี เราไปกันเลยไหม คำว่า idée เป็นคำนามเพศหญิงเอกพจน์ ส่วนคำว่า bonne เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่าดี โดยเป็นคำที่ผันรูปมาจากคำว่า bon ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์เพศชายสำนวน on y va แปลว่าเราไปที่นั่นกัน โดย y ในกรณีนี้จะแทนคำว่า à la discothèque เพราะในวยากรณ์ฝรั่งเศสจะบัญญัติให้มีการใช้อักษร y แทนสำนวนหรือกลุ่มคำที่มีความหมายบอกสถานที่ได้ ประโยค l'addition s'il vous plaît คำว่า addition เป็นคำนามเพศหญิงเอกพจน์ ปกติ แปลว่าการบวกการเพิ่ม ในกรณีนี้เป็นสำนวน แปลว่าการคิดเงิน ประโยค500 baht madame คำว่า 500แปลว่า ห้าร้อย โดยคำว่า 100แปลว่าหนึ่งร้อย และคำว่า 5แปลว่าห้า